ที่จัดลำวงเคยจัดลำวงตรงนี้นะครับ วัดท่าช้างซึ่งเป็นวัดเออวัดร้างวัดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะเป็นวัดเก่าแก่โบราณโบราณแต่เหลืออยู่แค่นี้นะครับ เป็นวัดเก่า พื้นที่ ไม่ รู้ ว่าอยู่แค่ไหนก็ ต้อง ไปค้นประวัติศาสตร์ดูว่า ที่ดินของวัดมันมีแค่ไหน เรื่องเรื่องนี้เราไม่ยุ่งด้วย นะครับแล้วก็มาไหว้มาบูช 哎。 ที่ว่าการอำเภอครับตรงมุมโน้นเคยก็เป็นสถานที่ที่จัดวัวเทียมเกวียนทุกปีครับยกเว้นปีโควิดนะครับ เนี่ยกเคือด้านโน้นด้านโน้นนิดเดียวนะครับนะ ตรงโน้นแหละครับ เรากลับแล้วฝนลม มัดตุ่มอย่างนี้ครับอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ก็เจอแล้วต้นตาลอีกแล้วครับถ้าใครจะถ่ายรูปต้นตาลก็มาล่านะครับ เยอะแยะขนาดคนเพชรเองถ่ายรูปมา ถามว่าที่ไหนบางคนก็งงไม่รู้ที่ไหนคือไม่รู้ว่ามุมไหน ราะมันคล้ายๆกันหมดแต่ผมเดาถูกครับ ขึ้นอยู่กับว่าช่างภาพที่ไหนด้วย ถ้าช่างภาพต่างท้องที่ผมจะถ่ายอกมาชมเห็นปุ๊บรู้ปั๊บ วัดโตปูนะครับวัดโตปูเวลา มีงานวันลอยกระทงเราก็จะลอยกระทงกันตรงหลังวัดโปก่เนี่ยแหละครับ เนี่ยเป็นที่ที่ลอยกระทงดีที่สุดครับ เนี่ยครับสองฝั่ง รียนบ้านราชวิทยานี้นะครับ จะมาตรงฝั่งตรงไปก็เป็นที่ว่าการอำเภอนะครับ แต่เราจะเลี้ยวไปสากลบ้านลาดถึงแล้วนะครับสากลบ้านลาดเดี๋ยวปุ๊บเจอถึงปั๊บเลยตรงนี้เรียกว่าสากลบ้านลาดแต่ตัวสากลนั้นก็คือติดที่ว่าการอำเภอด้านโน้นครับตรงนี้จะเป็นตลาด ึกคักดี ยังมีของขายอยู่ ผู้คนก็ออกมา ใช้ชีวิต